welcome to Mary Step One. The first of the day, the UAC Cloud Brush Show. You got my pedal, big dance about the take that dialing, the uptake photo, okay, I press okay. Stickman today, reach the tomb, sorry, crap. Yeah, my woman, he, the cup of room, but to the The The The cup of. ผมรู้เราที่เรานำมาเพลงนี้นะครับบอกได้เลยนะครับผมว่าทุกตัวนะครับยังมีพิษมีเขี้ยวกันอยู่จริงๆนะ the cover we show you now, man, they are still poison that uh, we not take the poison out. They are very, very dangerous. Well, ที่เห็นนี้เป็นงูเห่าของไทยเรานะครับผมชื่อของเขาคืองูเห่า เขายังไม่นิ่งนะครับผมนี่ครับผมนนี่ครับผมต้องหาจังหวะให้ได้ก่อนนะฮะเอานะครับเมื่อกี้นะครับ เข้าไปจูบไมใจล้แม่ตอนนี้จับขึ้นมาเลยครับผมโอ้ว้าว นี่นะคิวซีฟูตดเดอะคอร์อินไซด์ฮิสมาลนี่ครับผม โอ้โหนี่ต้องปล่อยแล้วนะครับผมต้อง สวยเพราะว่าเรารอทันได้ไม่นานนะ e v e n if good picture quickly take a photo because we can wait you long time ยกมาทีละสองตัวครับตัวนี้นะโอ้โห two c o e r in two hand อ่ะเอาเลยครับผม เก็บไปหนึ่งตัวแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ เราจะให้งูเห่าเขาทักทายท่านผู้ชมกันนะฮะสวัสดีครับเบียร์คอร์บรนเซ่ฮัลโหลนี่แหละครับผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับเสียงปรบอาศัยอยู่ได้ถึง10ถึง 15 ปีนะครับผมสำหรับงมสิงนะ Rat s เ a k e showing o u นะฮะ about two years old It take a little about 10 years เอามาับผมจับได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว้าวมีอะไรครับ โอ้โหยังครับ โอ้โหบอกแล้วมันไวมากนะเป็น very fast เป็น j ี i c y อ่ะดูครับผมอ่ะขอมายังครับตามหาจังหวะได้แล้วครับว้าว เอายังไม่พอเลยครับขออีกหนึ่งครับเพราะว่าเหลือมืออยู่อีกข้างหนึ่งนะฮะ Not enough. Let's steer another one back, Snake. Yeah, because Snake Man, he steer another hand and he will show you again how to cast it. นี่ครับโอ้โหโดดสูงมากครับเกือบตัดหน้าแล้วเมื่อกี้เออเก็บไปได้หรือเปล่านะครับผม รู้สึกว่าตัวนี้นะตัวที่สองกระตุกมากกว่าตัวแรกอีกนะ The second one นะ I can feel นะ It's more aggressive นะ more than the first one นะอ๋อนี่ไปทางไหน เอาล้จะหาจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งนะได้หรือเปล่า ยังไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ Oh, อ o เย็นนะ not easy เนี่ยเอาเลยฮะได้หรือเปล่าครับ อ้าว จังหวะนี้นะครับยังครับผมโอเค can or not ว้าวนี่เลยครับผมเอ้ายังไม่หมดนะครับผม อ้าว แต่ว่า 2 มือนี้หมดไปแล้วนะครับแต่กูมีอีกหนึ่งตัวในตอนนี้ มาดูซิว่าสำหรับตัวนี้นะครับโอ้ของเรานะครับ เขาจะมีวิธีการจับมันอีกครั้งกันยังไง Yeah, now, yeah, t o his hand is no more, but he had the another red snake i n the time. Then we come look, yeah, for this one he will cast it again to what? Yeah, now no more hand. เอาเลยครับผมพร้อมหรือยังครับ ยังไม่ได้นะผมต้องทำความแน่ใจดีๆนะฮะ อย่าลืมครับไม่มีพิษก็จริงแต่ผู้ที่ถูกกัดอาจจะได้รับอันตรายจากบาดแผลได้นะ่ะ make sure again นะ h o w to cast it okay oh bravo yeah นี่เลยนะผมจับกันด้วยปากเลยนะโอ้โห cast it to his mouth นะ Good tasting yummy Thank you us It's not real it's just raw it's just raw เป็นเชื่อแน่หมดแน่นี่เป็นแค่หายใจคว่ำเลยนะ Somebody maybe heart attack will be careful เอาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาชมของจริงกันเลยนะ Now the real one jumping stick ทำไมเรียกกันว่างูทางมะพร้าวนะเจ้าเป็นงูไม่มีพิษแต่ว่ามีนิสัยดุร้ายเห็นไหมฮะแต่ก็เป็นงูของไทยเราที่มีสีสันสวยงามมากครับผม jumping snake they're not poisonous but bite and they are one snake in the Thailand has very beautiful color you see but the jumping snake is very aggressive ว้าวนี่ฮะโอ้โห เป็นงูที่ดุร้ายจริงๆนะเจอคนที่ไม่กลัวแล้วงูชนิดนี้มันจะเข้ามาสู้แบบนี้เลยนะ The jumping snake you see is very aggressive snake but the snake man now what are you doing โอ้โหงูใส่เข้าไปในปากเลยนะผมว้าว โอ้แต่จูติงนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะโอ้หายไปหนึ่งนิ้วแล้วเลยอ๋อไอโยฟิกเกอร์เอาเละครับผมมาดูซิว่าเลยครับผมหาวงูของเรานะครับจะมีอะไรมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ กับงูทางมะพร้าวที่ดุร้ายอย่างนี้ โอ้ be careful watch ว้าวนะ and he get his body but the head and still bite be careful the เอาละครับมาดูการแสดงความรักกับมูกันเลยนะครับสำหรับโชว์นี้นะพี่โชว์ you receive นะโอ้ Oh, thank you, Be careful your head. Oh, well, now you know why he's losing hair. <laughs> นี่ไม่ต้องสงสัยนะโชว์คิ้วผมแกหายไปไหนหมดนะโอ้โหไหนคิ้วเลย นึงแล้วนะเนี่ยวันบอกคีสนี่ครับโอ้โหหวานมากนะเวลี่สวีทนะนี่จูบแฟนที่บ้านยังไม่หวานได้ขนาดนี้เลยนะแบบโอ้โหสวยเลยซะว้าว อ่ะมุมนี้บ้างนะครับผมอ่ะ this later okay slowly ว้าว was Lindy? Okay. Oh my god. Show the fire, show me up. หรือการสั่งให้นอนหลับนะครับผม Yeah, detail you receive segment, show you contour your jumping snake, make it sleep. ดูนะดูนะสั่งเขาให้นอนหลับนี่ครับนอนลงไปแล้วนะครับโอ้นี่ You're sleeping and now s ป e e p i n g now Oh wow that you s น e e p i n g นะครับผมสั่งให้หลับโดยง่ายๆครับจากมือที่ดุร้ายแบบนี้อีกครั้งนึงอ่ะ sleep ว้าวนะอ่ะล็อกจับได้ครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะหลับไปแล้วครับผม y e a you can touch it and you can feel i t now sleep already สลิปแล้ว Rảnh hả? Rảnh hả rồi Bây giờสมมติถ่ายรูปหัวก็ไม่จับครับเจ้าเสียงเจ้าเสียงเลยจับตัวนี้ได้เลยนะครับผมนอนเป็นแล้วหนึ่งหัวน้อยจับได้ด้วยนะดีอยู่ที่เกลทัชเชดดูสิอ่าฮะ ถึงแล้วนะครับตรงนี้เอา time to wake up อ้าว uh, wake up อ้าว uh, working working นี่ครับแล้ว uh, waking up that you see อ่ะนอนอีกครั้งได้หรือเปล่า ah, Can you don't sleep again sleep yes ว้าวนี่นะโอ้โหอ่ะ oh, wake up ตื่นแล้วนี่นะโอ้โหอ่ะ sleep sleep อ่ะ sleep เออเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมเซนดีคุณจอคุณเซ็กชอเอาละครับ เดี๋ยวเรามาชม and แอนสตริงคื you ตัวนี้นะครับผม ชื่อว่างูเหลือมนั่นเองนะครับผมเป็นงูไม่มีพิษนะครับงูประเภทนี้ แต่ว่ามันจะฆ่าอยู่ด้วยการกัด และก็รัดนั่นเองนะครับผม ีครับเป็นงูที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากนะสามารถรัดเราทีเดียวให้กระดูกเราแตกและหักได้เลยนะ The python that is very strong muscle, you know. i t can strangle you, can broke your body. In one time, just only one time. เอาละครับแมวเนี่ยไปไหนครับตอนนี้กำลังจะไปโอ้ยังครับกลับมาอีกแล้วแล้วโอ้ย จัดว่าเป็นงูที่นะครับมีขนาดใหญ่มากที่สุดของงูของไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับงูเหลือมนี้นะครับผมแต่ที่เรานำมาแสดงนี้ยังไม่โตเต็มที่นะนี่ยังแค่ขนาดรุ่นนหรือว่าขนาดกลางอยู่นั่นเองนะ Okay now it's going to the water เนี่ยนี่แล้วครับ เราจะลงไปสู้กันใต้น้ำแล้วเลยฮะโชว์นี้มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยครับหาชมที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยเอาเคสิแมนเอายูรีโกนั่นเละครับ The Dicho University just only here in the Thailand everybody If you have camera don't forget take your photo บ่อนี้ความลึกมีประมาณ1เมตรครึ่งนะที่ท่านเห็นนะครับผม The blue you see now one half meter deep you know นี่ครับไม่ง่ายเลยนะครับบอกเลยว่าเวลางูมันอยู่ในน้ำนี้นะครับผมมันจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าคนปกติสองถึงสามเท่าเลยก็ว่าได้ Some snake know. when they stay in the water you know they will be stronger and they can move very fast in the water แล้วนะครับตอนนี้ยังหาเจออ้าวลงไปกันอีกครั้งหนึ่งเลยกันครับสำหรับงูเหลือมนี่เวลาอยู่ในน้ำนี่โหบางตัวนี่นานมากนะบางตัวนี่ได้เป็นครึ่งวันหรือเป็นทั้งวันเลยก็ได้นะสัมซิง you can live in the water any long time you know yeah. if the big snake you know somewhere all day and you can stay in the water ครับยังจับไปไม่ได้นะตอนนี้ยังสู้กันอยู่นะ Where are you, Sigma? หายไปแล้วครับอยู่ไหนเอ่ยว้าวบราโวนี่ะไรครับผมเห็นไหมครับ มันกัดมันรัดนะครับ ดูประเภทนี้ไม่เชื่อดูตอนนี้ก็รัดคอแล้วนะฮะ ับหัวแดงหน้าแดงชัดเจนเลยครับผม That you see the b i g h t and the strangle you that five minutes can die no if you don't know how to take it off แค่ 5 นาทีนะครับผมเนี่ยทำไม่นะครับผม สามารถแกะออกได้นี่ขาดในการหายใจถึงแกะชิ้นได้เลยเอาแล้วก็ต้องรีบแกะแล้วนะไม่ไหวแล้วจริงๆนะตอนนี้ขอบคุณมากครับผม now the show is over off, we need to show today. Now we hope everyone enjoy and have fun with our show. If you like the show, we'd like to give them tips like a quick outro on the race walk. Small team of team from you can make them happy and cheer up them. Thank you again for marrying Sigmund. ขอบคุณมากครับผมการแสดงของเราก็เสร็จแล้วก็ทุกรายการแล้วนะครับขอต้อนรับ เป็นอะไรกับโอลิเวอร์คันนะเย้โอ้แสดงว่าชอบหนูคนนี้ โอเคก็เซฟตี้แล้วก็ข้ากันนอบายเออหิบปูหยาเออ ลิสิ์บูดาบูดาพุทธาบอกเจ้าได้เจ้าที่กันสิก่อน หลับไปแล้วมั่งวันยาวยาวยาวผู้ยาวเอาสี่ครั้งเลยนะโอ้โหไหวพระอะไรวะเนี่ย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่พอแล้วมีพระพุทธรูปไปอีกโอ้ยตายละนี่าแน่ this o n เ the cock the name j เออไม่ใช่ไม่ใช่จอนนี่จอนนี่โอ้จอนนี่15 year อ่า15 year old อีเี้ยีฮ้ยเฮ้ย yes f u oh my god อ๋อเล็บเล็บดำเหลือเกินฟังนี่มันคุดปูบ่อย okay, I'm sorry, this one man is now Mr. Techie Killer, the cockroach. How stand by the cockroach show you. Yes, sir, this one the cockroach sleeping. Wake up! เจอเจอเจอเจอเจอระวังดีๆตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหกัดทุกแขนงนะใครเข้าใกล้เพราะพื้นนี้เป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยเถวราชดำเนินโอเคไว้ไว้ไว้ไว้ไอ้ตัวนี้คุมไปเลยเนี่ยตัวใหญ่ ถ้ามันได้จ้องแล้วเบรกยังไงก็ไม่ไปโอเค be careful ครับ just from any one Mr. Jackie ระวังอีแบ็คคิกอยู่ตัวนี้เทลสไตล์ไม่แหวงเจอแล้วเจอแล้วเด้มันเจอแล้วเก่งดูหน้าแล้วโอเคครับ but now this one Mr. Jackie อ่ะเคลียร์ข้อใครก่อนเด้อ Ah, be careful. Itu ni persen kauอยู่มาสิบเปอร์เซ็นต์ที่สังกัดเมื่อกี้นี่ฮะถ้าอยากฟังดังๆในช่วงบ่ายสามไปสี่โมงเย็นเดี๋ยวเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วอยู่ในท่าเตรียมกันแล้ว ya, jumping jumping you want to jump this one you look you like this one neo neo dot dot dot Ah, okay, come on, man. This one is Shane the Cock, Look, this uh, Mr. Man, you. เราดูแมนยูครับตัวนี้แมนยูสมัยแมนยูลุ่งๆนะตั้งชื่อให้นี่ตัวนี้นี่แมนยูพักนี้มันพาเสียตังบ่อยซะเหลือเกินแมนยู kan, kan. Okay, come on, man. It's up the floor, please. Come on, baby. Oh, why? Crocodile no up. He wants to be me. He wants to be me. Come on, please. Yeah. Okay, you stop. Whoa, man, you, man, you. No Liverpool, no Chelsea, no Arsenal. Yellow money. Oh. Barrier, barrier. Okay, come on, my friend, yeah. Okay. This now, man, you hungry? Oh, this hungry, have the baby, one baby. One baby, this girl good. Coconut like baby, China. นี่ตัวนี้ผมยาวเลยอ่าเอาเข้าเรื่องเลย โอ้ระวังระวังระวังระวังระวังโอ้ be careful มิ๊กเ w Mr. Jackie show you kiss crocodile yeah kiss the crocodile mouth lovely lovely เอามาดูใครจูบใครมึงเอยที่นี่ crocodile kiss you why อ้ระวังดีนะคุณหมอปากแหวงกิมโมเวอร์เนี่ยว้าวช่วงนี้กินหายใจขัดขัด ให้มันงับสักหน่อยเวอร์ก็ไว้นี่หายใจคล่องว่างน้ำมันเย็นจมูกมันตันดิที่นี่เป็นหวัดปล่อยเฮ้ยไม่ปล่อยตัวนี้อันตรายนะกัดแล้วล็อกได้ตัวนี้นะอ่าสบายเดี๋ยวล็อกกิ้งพร้อมเลยเนี่ยสบายเลยเนี่ยไปเข่าล็อกเลยจำรีบเลยปิงปิงเฮ้ยโอเคบัสตาร์มิสเตอร์เจคกี้โชว์ for you คิสก็ได้มา เอาระวังมันมีฟันแซมขึ้นหน่อยฟันด้านในมันจะเข้าคีบล็อกพอดีเลยนะเหมือนคนฟันหักข้างล่างแล้วเวลาดูดหัวนมเมียเนี่ยล็อกเข้าไปเนี่ยนะอ่าโอเค come on babe go are you sure no cancel แล้วไม่มีทาง cancel not cancel kiss kiss ใช่ ไม่คิด cancel แล้ว Good. Yeah. buy it. Okay. Okay. Ta. Larry. yeah. Wait, not tongue inside. Not tongue inside. Yeah, not same egg home. Thank you. Ah, kiss. Lovely. ห้ามใช้ลิ้นเข้าไปเป็นเด็ดขาดนะไม่ใช่ที่บ้านนะเออ Oh my God. Love you so much, darling. Oh, very good, very sexy, honey. Good now, crocodile. Oh, very good, man. You want to cry? Willa Money. China. อันนี้อะไรนี่เสื้อดำๆเนี่ยอันนี้อะไรเฮ้ยอยู่ฟองประเทศไหนครับโปแลนด์โปแลนด์นะเขาบอกให้พี่ลงไปถ่ายจูบปากจระเข้ไปสอง No, only you. <laughs> again, again. Yeah. Just Uh, again, again, again. One more, one more. Just easy. Okay. One, two, lovely. Easy, easy. Oh my God, love you so much, darling. Ah, it's very good.